ภาชนะที่ใช้ใส่อาหารในงานเลี้ยงขันโตก ภาชนะที่ใส่ถ้วยจานอาหารในงานเลี้ยงเรียกว่า ขันโตก ที่กลึงจากท่อนไม้เป็นถาด รูปกลม และมีเชิงลงด้วยรักหรือชาติ ภายในขันโตกมีถ้วยชามบรรจุอาหารหลายชนิด ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของล้านนาดังที่กล่าวมาแล้ว ถ้วยชามที่ใช้บรรจุอาหารเป็นถ้วยชามชนิดที่มีฝาปิดเรียกว่า ถ้วยหับ ถ้วยลายคลาม ถ้วยลายไก่ ส่วนเครื่องใช้อย่างอื่นมีกล่องข้าวบรรจุข้าวเหนียว ขันน้ำล้างมือ ผ้าเช็ดมือ คนโทดิน จอกน้ำช้อนรับประทาน สมัยโบราณ ชาวบ้านในล้านนาไม่มีช้อนใช้อย่างสมัยนี้ จึงต้องกลึงหรือเคลี่ยนกะลามะพร้าวใช้แทนช้อนเป็นส่วนมาก ส่วนช้อนเงินจะมีใช้เฉพาะเจ้านาย ช้อนโลหะ เริ่มมีใช้ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ของกรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมา ปัจจุบันยังนิยมใช้ถ้วยลายคาม ถ้วยลายไก่ และถ้วยลายไผ่ ส่วนช้อนนั้นมีหลากหลายรูปแบบให้ใช้ขึ้นอยู่กับผู้จัดงานว่าต้องการช้อนในลักษณะแบบไหน เช่น ช้อนไม้ ช้อนกะลามะพร้าว ช้อนโลหะ ช้อนสังกะสี ช้อนสแตนเลส